ไม่รู้ว่าน้องๆ พี่ๆ เพื่อนๆ มีใครทราบไหมว่าวันปีใหม่วันตรุษจีนหรือว่าวันสงกรานต์ของไทยและเวียดนามมันมีมันมีสิ่งไหนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันไหมครับ เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้ผมจะแยกย้ายให้คุณผู้ชมรู้เลยว่าระหว่างเวียดนามกับไทย มันมีอันไหนที่คุณยังไม่ทราบแต่ในคลิปนี้มันเป็นความรู้ส่วนตัวของผมเองหรือว่า ถ้ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดไม่ครบ ก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนเรามีแขกพิเศษนะครับ นั่นก็คือ ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะชื่อจี๊ดค่ะยีรับค่ะ คือจีดกับอาจีรัพอยู่จีดอยู่เวียดนามกี่ปีแล้วอะยังไม่ถึงปีเลยค่ะอะยังไม่ถึงปีอ๋ออน้องเขาก็มาทำงานที่เวียดนามแล้วตอนนี้ยังทำงานที่ไหนเอ่ยทำงานที่กรงสุนไทยนครโฮจิมินห์ค่ะแล้วน้องจีรัพหนูอยู่เวียดนามมา 5 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ทำงานให้บริษัทไทยค่ะอยู่ 5 ปีแล้วนะครับทุกคนพูดภาษาเวียดนามชัดชัดมากมากคือแบบบางทีก็ตอนแรกเจอน้องเขาแบบ เฮ้ยแบบเซอร์ไพรส์ amazing มากน้องเขาพูดภาษาเวียดนามเก่งเก่งมากๆนะครับก็เหมือนกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับ วันนี้เราจะมาพูดว่าในวันปีใหม่วันสากลแล้วก็วันจุดจีนแล้วก็วันสงกรานต์ว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมันมีอันไหนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกัน ก็คือเริ่มต้นกับสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยในวันจุดจีนเขาจะ คือที่เวียดนามนะครับ มันจะมีสองงานใหญ่ ในปีใหม่ก็คืออวันปีใหม่สากรแล้วก็วันตรุษจีนนี่นนี่แหละ ไม่รู้ที่ไทยมันตอนนี้ส่วนมากเขาจะจัด มีมีอะไรบ้าง ที่ไทยตอนนี้ก็มีเป็นตรุษจีนแล้วก็ปีใหม่สากลที่จะจัดยิ่งใหญ่ให้กับเหมือนแบบชาวไทยทุกคน แล้วก็ใหญ่ไปกว่า วันปีใหม่ก็คือ Western New Year ใช่ไหมค่ะโอเคใหญ่กว่าปีใหม่สากลก็คือวันสงกรานต์ค่ะแล้วก็วันสงกรานต์ด้วยใช่ไหมแล้วก็โอเคก็คืออันแรกเราจะพูดถึงว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในวันตรุษจีนวันปีใหม่สากลหรือว่าวันสงกรานต์มันมีอะไรที่ที่คล้ายงกันที่เช่นกันอาจจะแบบไม่เหมือนกัน เป๊ะ แต่ยังมีอะไรที่คล้ายงกันนะครับ คืออันนี้จากความรู้ส่วนตัวของพี่เองที่พี่ไปค้นหามาใน Google พี่ก็เห็นเลยว่า ในวันวันจุดจีนของของของของเวียดนามนะครับ ส่วนมากเขาจะแบบระหว่างเวียดนามกับไทยเขาจะมีวันไหว้ถูกไหมถูกอันนี้ที่ไทยมันก็มีใช่ไหมแล้วก็ ในวันจุดจีนพี่เห็นว่าส่วนมากเระหว่างคนไทยกับเวียดนามเขาจะชอบใส่เสื้อผ้าใหม่ใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เน้นสีสันเน้นสีสันใช่อันนี้ก็คือแล้วแต่ภาพถ้าสมมติว่าภาพเหนือภาพกลางเขาเขาจะใส่ เสื้อผ้าใหม่หมดเลยก็คือทำทำสวยทำของหมดเลยอันนี้ที่ไทยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ต้อนรับปีใหม่เออแล้วก็ในวันวันนั้นส่วนมากเขาจะพูดถึงกับสิ่งดีๆ เท่านั้นคือพี่ไม่รู้ที่ไทย ในในในวันตรุษจีนเขาจะพูดถึงแบบนี้หรือเปล่าใช่ใช่แต่สิ่งมงคล สิ่งมงคลเออใช่ใช่ก็ก็แบบนั้นแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่ตรุษจีนคนเวียดนามจะเตรียมพวกของพวกอาหารนู่นนี่นั่น เพื่อเราเราจะทำโต๊ะ ว่ายบรรพบุรุษบรุเออ อันนั้นนั้นแหละ แล้วสิ่งสิ่งสุดท้ายที่พี่เห็นเช่นกันก็คือ ส่วนมากกลุ่มจีนที่ที่ที่ที่ที่เวียดนามเขาจัดสามวันค่ะ ที่ไทยก็เช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะสามวันเออเนสามวันเช่นกันนะคะ ก็นั่นแหละ นั้นที่สิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่า ว่าที่ไทยกับเวียดนามมันมันคล้ายๆกันไม่รู้ว่าที่ไทยกับกับเวียดนามมันมีอะไรที่ที่ที่คล้ายกันหรือเปล่าน้องแมวนี่มันดื้อมากนะครับทุกคนก็เลยชื่ออะไรคะแมวนี้ชื่อลูนะครับ มันดื้อมาก มันชอบมันชอบถ่ายคลิปด้วยกันทุกวันโอเค เมื่อกี้เราก็พูดถึงสิ่งที่คล้ายๆกันแล้วนะครับ คือไม่รู้อ่ะไม่รู้ในในคลิปนี้มีอันไหนที่ที่ผมอยากผมยังพูดไม่หมด หรือว่าน้องๆก็อาจจะแบบ เพิ่มเติมลงไป เพิ่มเติมลงไป หรือว่าคุณผู้ชมที่ใครกำลังดูคลิปนี้ ถ้าถ้ารู้สึกว่ามีอันไหนที่คุณรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันมันช่วยคอมเมนต์มาให้เรารู้หน่อยโอเคครับ ก็อันแรกก็คือถ้าพูดถึงกับสิ่งที่แตกต่างกัน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับ ก็คือเริ่มต้นจากจากประเทศเวียดนามก่อนก็คือ ที่เวียดนามส่วนมากมันจะมีสามวันใช่ไหมส่วนมากวันแรกเขาจะไปวัดคืออันนี้ไม่รู้ที่ไทยเขาจะไปวัดหรือเปล่า วันแรกตุ๊ดจีนวันแรกจะเป็นวันจ่าย วันจ่ายวันจ่ายคือ ไปซื้อของ เพราะว่ามันจะเป็นวันไหววันจ่ายวันเที่ยววันไหวเออวันจ่ายก่อน วันไหวแล้วก็วันเที่ยวคือ จ่ายเพื่อไปซื้อของซื้ออะไรใหม่ ๆ แล้วก็ซื้อของเพื่อที่จะมาไหวด้วยในวันนึงอืมส่วนส่วนมากคนเวียดนามเขาก็จะจะจะแบบ เอ่อชอบไปวัดไปวัดเพื่อขอนู่นนี่นั่น ให้ปีใหม่ ให้ปีใหม่ได้ สิ่งที่เขาว่าหวังไว้ แล้วก็วันที่สองส่วนมากเขาจะแบบไปเยี่ยมบ้านญาตินู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่พี่เห็นเช่นเช่นกันขอโทษนะครับ ส่วนมากในวันตรุษจีนเขาจะให้เอาเตาใช่ค่ะที่ไทยก็ให้เอาเตามกันแต่ที่เวียดนามก็คือเขาไม่เรียกว่าตรุษจีนเขาจะเรียกว่าเตสนะครับทุกคนค่ะอืมแต่ที่ไทยกับเขาเขาจะเรียกว่าตรุษจีนแต่ส่วนมากจะเป็น คน คน คนเชื้อชาติจีน เธอแล้วแต่คนไทยเชื้อสายจีนเป็นแค่คนเป็นกลุ่มคนไม่ไม่ไม่ใช่คนไทยทุกคนจะจัดไหว้ตุ๊จีน แล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนคนไทยเขาจะจัดไหมคนไทยแท้ๆถ้าคนไทยแท้ๆไม่จัดค่ะ เขาจะไปจัดวันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ไทย แบบนี้ก็แสดงว่าที่ไทยมันจะมีวันปีใหม่สากล ใช่ค่ะวันตรุษจีน แล้วก็ปีใหม่ไทยสองครั้ง ที่เวียดนามก็มีแค่แค่แค่แค่ 2อันเท่านั้นก็คือโอ้ยขอโทษนะครับ คุณผู้ชมแาวมันดื้อมากนางดื้อมาก นางยังถ่ายคลิปด้วย นางยังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับ คุณผู้ชมรูนะคะมาพบเจอกับรูก็แล้วส่วนมากอะวันออวันที่สามที่เวียดนาม ถ้าสมมติว่าที่ภาคเหนือ เขาจะปัดทำความสะอาดให้คนเฉียดชีวิตก็คือเขาเรียกว่ายังไงอะ ที่ที่บ้านคนเวียดนามจะมีรูปตั้งใช่ไหมใช่เขาแล้วทำที่บ้านแล้วก็ทำที่ทูบเทียนใช่ไหมใช่ทูบเทียนแล้วก็ไปทำความสะอาดตรงนั้น ตรงนั้นใช่ด้วยก็เหมือนกันที่ไทยก็เช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะอืมอืมก็นั่นแหละที่สุสานแต่ไปทำความสะอาดที่เวียดนามจะแล้วแต่ภาพถ้าสมมติว่าภาพเหนือเขาจะไปวันที่สามแต่ส่วนมากเขาจะไปก่อนจุดจีนก่อนก่อนจุดจีนก่อนไหว้ใช่ก็คือก่อนไหว้เราจะอยากทำสะอาดอยากทำความสะอาด รงนั้นใช่เราเพื่อแสดงความ เขาเรียกว่ายังไงเคารพเคารพใช่ตัญญูต่อผู้ที่จากไปเหรอใช่ใช่ใช่มาถึงกตัญญูต่อผู้บรรรพบุรุษหรือเปล่าคะ ผู้ที่เสียชีวิตอ่าบรรพบุรุษอืมอืมใช่ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนมากก่อนตรุษจีนนะครับ ที่เวียดนามอ่ะส่วนมากเขาจะคือเขาจะไปซื้อดอกไม้ หรือว่าของกินผลไม้เพื่อตอกแต่ง ตกแต่งบ้าน ตกแต่งบ้านไง อย่างเช่นที่ภาคเหนือเขาจะชอบซื้อว่าดาวว่าดาวว่าดาวภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรอะต้นพีช ต้นตพีนพีช ก็พีชฟลาเวอร์นั่นแหละนะครับทุกคน แล้วก็ความหมายความหมายจะเป็นรูปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมคุณผู้ชม ความหมายความหมายความหมายภาษาภาษาไทยเนี่ย เป็นน่าจะเป็นต้นตาลเหลือง ต้นตาลเหลือง ไม่ไม่แน่ใจนะคะนี่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องดอกไม้อืมอืมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าสมมติว่าน้องงหรือว่าพูดไม่ไม่ถูกบอกว่าที่ไทยส่วน ก็ไม่ค่อยก็คือในในวันพุธจีนเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สื่อพวกต้นไม้แบบนี้ มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าในวันสงกรานหรือว่าปีใหม่ที่ไทยอ่ะเขาจะอวยพรให้เพื่อนๆหรือว่า น้องๆหรือว่าคนอายุเยอะไหม แต่ที่เวียดนามส่วนมากเขาจะอวยพร แล้วก็ให้อังเปา แต่อังเปานี่ที่เวียดนามเขาไม่ียกเขาเขาเรียกว่าเบาลีซีเบาลีซีใช่ แต่ข้างในเราเราก็จะมีเงิน แต่เงินนี้ต้องเป็นแบบส่วนมากจะเป็นเงินใหม่ก็ให้อังเปา แล้วก็แต่ก่อนที่ให้ยังบางเปาเขาจะอวยพรก่อนก็ไม่รู้ที่ไหนมันจะเป็นเช่นกันแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ คนถ้าสมมติว่าในวันดูจีนใช่ไหม ก็คือเหมือนวันที่สอง เราก็จะไปเที่ยวบ้านบ้านเพื่อนบ้านบ้านญาตินู่นนี่นั่น แต่ คนที่รับแขกอะเขาจะซื้อพวกเหมือนขนมนู่นนี่นั่น เพื่อไปรับแขกนะก็คือคนเวียดนามกับชาวนซื้อซื้อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าของฝากกุมัมแบงเกลอ๋อเหมือนที่ไทยก็จะเป็นกระเช้าดอกไม้ใอ้กระเช้าผลไม้ใช่ใช่ผลไม้ก็ได้ ขนมขนมหวานก็ได้ หรือว่าเหมือนมีเม็ดแบบนี้เมล็ดทานตะวันเมล็ดแตงโมก็ได้ เมล็ดแตงโมแบบนี้นะครับ ทุกคนขอโทษ เราก็จะให้คุณคุณผู้ชมเออ นั่นแหละเรา ก็มีมีหลายอย่าง แต่บางอันผมไม่รู้ว่าจะพูดภาษาไทยยังไง ก็ก็นั่นแหละสิ่งที่พี่รู้สึกว่าระหว่างประเทศไทยกับ สิ่งที่แตกต่างต่างกันแตกต่างกันของประเทศเวียดนามในวันตรุษจีนนะครับ แต่วันดูจีนของเน้นคนเวียดนามจะเรียกว่าเตสมันไม่ใช่ว่าเขาจะเรียกว่า Chinese New Year แต่ส่วนมากเขาจะเรียกว่า Lunar New Year แต่เต็อืมถ้าถ้าแบบ foreigner ยุโรปอะไรสักอย่างเขาจะเรียกว่า Lunar New Year แต่คนเวียดนามจะเรียกว่าเต๊ดเขาไม่เรียกว่า Chinese New Year นั่นแหละ ไม่รู้ว่าที่ไทยมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเส้นวันวันดูจีนเขาจะทำอะไรบ้าง คือที่เวียดนามอะด้วยความที่เขาเรียกเป็นเต๊ดมีมันมีความผสมผสานกัน แล้วเวียดนามก็คือมีความเป็นไหวแบบเวียดนาม แต่ว่าไทยอ่ะมันเป็นไทยเชื้อสายจีน คนไทยก็เลยไหวติดไปทางแนวคนจีนจะไม่ได้ไหวก็คือมีความคล้ายกับเวียดนาม แต่ว่าก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนิดหน่อย ในรายละเอียดเล็กๆแล้ววันวันวันสงกรานต์ของเขา ว่าส่วนมากจะทำอะไรบ้างเหมือนจะมีเล่นน้ำถ้าคือลูน่าลีก็คือวันเตดอะคนเล่นน้ำจะจะพูดเป็นจุกมึงน้ำเมยแล้ว แต่สำหรับไทยก็คือแค่ไหว้ตุ๊จีน แต่ถ้าจะจุกมึงน้ำเมยหรือสวัสดีปีใหม่จะเขาคนไทยจะสวัสดีกันในวันสงกรานต์อ๋อแล้วส่วนมากเขาจะจัดสงกรานต์เลย ในเดือน 4 ใช่ไหมใช่ค่ะเดือน4เดือน 4 ก็สิ่งที่แตกต่างคนเวียดนามส่วนมากจะจัดเดือนค่ะนั่นแหละคนไทยจะพึ่งสวัสดีปีใหม่กันเดือนสี่เออแล้วแล้วในวันวันที่สงกรานนี่เรานอกจากเล่นน้ำเขาได้ทำอะไรบ้าง ก็คือมีไปวัดเนาะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แล้วก็มีรดน้ำให้พระพุทธรูปใช่ใช่ค่ะจะเป็นขันขันเนืเอแล้วมีดอกมะลิแล้วก็เทน้ำ แต่ถ้าที่วัดเขาจะเน้นแบบปะแป้งหนุ่มสาวคือปะแป้งเบาๆแต่ถ้าเป็นเล่นที่แบบถนนสงกรานนี่คือสาดกันเต็มที่แล้วทำไมทำไมเขาถึงถึงถึงสาดน้ำอ่ะทำไมเขาถึงสาดน้ำ เพราะว่าวันเดือนสี่อ่ะมันเป็นหน้าร้อนด้วยหน้าร้อนมากของทุกปี เออคือจากสมัยก่อนเขาแค่ลดน้ำที่มือสาดเล่นๆแบบเนี้ย แล้วยังไงวะยีราฟก็คือเหมือน ในสาร้อนมาก ทุกคนก็เลยแบบอ่าพร้อมใจอยากให้แบบสาดกันแบบให้ทั่วถึงเลยก็เลยแบบจัดมาให้เล่นสงกรานบางบางที่ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 10 เลยก็มี แต่จริงๆสงกรานต์คือจะเป็น3วันคือ12 13 14 ก็คือเล่นกัน3วันนี้ โดยทั่วทุกภาค แต่ถ้าบางที่ก็จะมีแบบเริ่มเล่นก่อนเพราะว่าร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเหมือนเป็นวันรุมญาติเนาะวันวันสงกรานต์จะเป็นวันรุมญาติทุกเราเราสิ่งที่ที่พี่ได้อ่านก็ คือพี่เห็นว่าในวันสงกรานต์เขาจะไปบริจาคให้คนจนใช่ค่ะใช่ค่ะแก่นู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือ จัดทุกปีมันจะเป็นเช่นเช่นกันแบบนั้นใช่เช่นกันแบบนี้เลยค่ะ เช่นกันแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่น่าน่ารู้มากนะคะค่ะน่าลองเออก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ มกับน้องๆที่เพิ่งพูดถึงระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยในวันตรุษจีน วันปีใหม่สากลหรือว่าวันสงกรานต์มันมีอะไรเช่นกันหรือว่าแตกต่างกันนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพูดมันมัน ครบแล้วมันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับ ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดอย่างขาดอยู่คุณผู้ชมก็ก็สามารถช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้น ก็สามารถไปติดตามในไอที่มีชื่อว่า tony b a n d หรือว่าใครอยากรู้จักน้องๆ ก็เดี๋ยวจะใส่ไลน์ใส่ใส่ใส่อินสตาแกรมไอจีของน้องเขาด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามหรือว่าใครอยากรู้หรือว่าอยากพักงานหรือว่าอยาก อยากอยากอยากอยากติดต่อเรื่องงานอะไร ที่เวียดนามก็สามารถติดต่อน้องเขาโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลของน้องครับนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ แล้วก็ขอบคุณมากน้องจีและน้องยีระที่มามา มาร่วมงานวันนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่นะครับ สวัสดีครับ